กับคนที่มันหมดใจ เมื่อหมดเวลาก็ไป จะเศร้ากันไปทำไมมันไม่ได้มีใครตาย เคยใช้ชีวิตแบบไหนก็ทำมันไปแบบนั้น เพราะความรู้สึกของ ไปเธอไปเลยเชิญแก้วนี้ na na เราถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เห็นแม้เพียงเงาในวันที่เราเสียใจจะเปลี่ยนชีวิตเราไป แค่ว่าตอนนี้มันพอแต่เธอต้องเริ่มต้นใหม่ก็เจ็บน้ำตาสิก็ลุกขึ้นมาเด็กมาโยกใหญ่ให้คนที่ตายจากใจเด็กวันเวลาจะเป็นตัวบอกทุกอย่างว่าคนคนไหนคือคนที่ใช่และพร้อมจะเดินร่วมทาง จะไม่มีวันที่เธอต้องกลับมาเสียใจมาในวันเดิมที่พลาดแต่ความเป็นคืนชีวิตที่เข้ามาคู่กันจนวันสุดท้าย บ่หักบ่สนบ่แค่บ่ได้ใส่ใจ แค่คนใจร้ายบ่หักกันจริงมาทิ้งมาป่าหลอกลวงแล้วก็หายไป อย่าไปสนอย่าไปแคร์อย่าไปใส่ใจโยกแก้มันฉลองดี